สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ conditional formatting นะคะ คือการจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไขค่ะ ในกรณีนะคะที่เราต้องการนำข้อมูลที่มีอยู่นะคะ ไปเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ ผู้ใช้สามารถเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้หลายรูปแบบนะคะ โดยการจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไขนะคะ แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มนะคะ ดังนี้ ตัวอย่างแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้ในการจัดรูปแบบ conditional formatting นะคะ ในกลุ่มของ highlight cell row นะคะ highlight cell row นะคะ ก็จะเป็นการจัดรูปแบบที่เน้นข้อมูลในตารางนะคะ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น แสดงข้อมูลที่มากกว่า หรือน้อยกว่า หรืออตรงกันข้ามและอื่นๆ อีกมากมายนะคะ ซึ่งตามตัวอย่างนะคะเราจะมีการจัดการกลุ่มไฮไลท์ซีโร่ดังนี้ค่ะ 1. นะคะให้เราคลิกเลือกช่วงข้อมูลนะคะ 2. นะคะคลิกแท็บ Ribbon Home ค่ะ 3. นะคะคลิกที่คำสั่ง Conditional Formatting นะคะ 4. นะคะคลิกเลือก Highlight c e l l r o นะคะ 5. นะคะให้เราเลือกคำสั่ง Grade Den นะคะเพื่อหาค่าที่มากกว่านะคะ 6. นะคะก็จะปรากฏ Dialog Box ของ Grade Den นะคะก็คือการหาค่าที่มากกว่านะคะ ซึ่งเราสามารถพิมพ์ค่าหรือว่าค่าเงื่อนไขที่ต้องการลงไปได้เลยนะคะ 7. นะคะเราสามารถคลิกเลือกค่าสีที่เราต้อง ต้องการนะคะตามตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นสีเขียวนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะ ให้เราคลิกปุ่มโอเคค่ะ จากผลลัพธ์นะคะเราก็จะได้กลุ่มของไฮไลท์เซลล์นะคะเป็นการแสดงข้อมูลในตารางนะคะที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดรูปแบบ conditional formatting นะคะในหัวข้อของ top bottom rule นะคะ ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบเน้นข้อมูลในตารางนะคะ เพื่อค้นหาลำดับของเลือกค่าที่มีค่าสูงสุดในตารางนะคะ เช่น top 5 10 หรือว่า top และอื่นๆนะคะ เราสามารถทำได้ดังนี้นะคะ1นะคะให้เราคลิกเลือกช่วงข้อมูลนะคะ 2 นะคะ เราคลิกปุ่ม Ribbon Home ค่ะ 3. นะคะคลิกเลือกคำสั่ง conditional formatting นะคะ 4. นะคะให้เราคลิกเลือกคำสั่ง top and bottom นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือก top 10 นะคะ ซึ่งใน dialog box นะคะ เราสามารถระบุอ่าอันนี้เราสามารถเลือกช่วงของเงื่อนไขได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกเลือกค่าสีที่เราต้องการนะคะ แล้วคลิกปุ่ม โอเคค่ะ ตามตัวอย่างนะคะ เราจะได้การจัดรูปแบบแบบ top and bottom row นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการจัดรูปแบบนะคะหรือว่า conditional formatting นะคะในกลุ่มของ data bar ค่ะ คือการจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง เพื่อวิเคราะห์ค่าในเซลล์ โดยค่าของแถบสีจะมีขนาดยาวหรือขนาดสั้นนั้น โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ค่าในเซลล์นั้นนะคะ โดยค่าของแถบสีที่ยาวกว่าจะหมายถึง การแทนค่าที่สูงกว่านะคะ เพราะฉะนั้นตัวอย่างนะคะเราก็มาดูคลิกเลือกช่วงข้อมูลนะคะ 2นะคะคลิก Tab Ribbon Home 3 นะคะคลิกเลือก Conditional Formatting นะคะ4นะคะให้เราเลือก Data Bar นะคะซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบที่เราต้องการได้นะคะ จะเน้นเป็นสีอะไรก็ แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียนนะคะ หลังจากนั้นนะคะในกลุ่มของอ Data Bar นะคะเราก็จะได้ค่าแถบสีที่มีขนาดยาวกว่านะคะ ซึ่งเป็นการแทนค่าที่สูงกว่านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ ในเรื่องของการจัดรูปแบบเซลล์นะคะ หรือว่า conditional formatting นะคะ ในกลุ่มของ icon set นะคะ ซึ่งกลุ่ม icon set นะคะ โปรแกรมจะวิเคราะห์โดยแสดงค่าแตกต่างของข้อมูลเป็นไอคอนในแบบต่างๆ นะคะ ตามตัวอย่างนี้นะคะให้เราคลิกเลือกช่วงข้อมูลนะคะ คลิกเลือกแท็บ Ribbon Home นะคะ คลิกเลือก Conditional Formatting นะคะ แล้วก็คลิกเลือก Icon Set นะคะ ซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบไอคอนเซตตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะ เราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือการจัดรูปแบบ conditional formatting ในรูปแบบของไอคอนเซตนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการ conditional formatting นะคะในรูปแบบของเงื่อนไขกำหนดเองนะคะ 1. นะคะให้เราคลิกเลือกช่องข้อมูลค่ะ 2. นะคะให้เราคลิกแท็บริบบอนโฮมนะคะ 3. นะคะให้เราคลิกเลือก conditional formatting นะคะ 4. นะคะให้เราเลือก n e ว r o นะคะ 5. นะคะให้เราคลิกเลือกกฎของเงื่อนไขที่เราต้องการนะคะ ซึ่งในตัวอย่างนะคะเราจะคลิกเลือกอเงื่อนไขแสดงเฉพาะค่าที่ซ้ำกันนะคะ 6. นะคะ ให้เราคลิกเลือก format นะคะ format นี่หมายถึงว่าตำแหน่งของผลลัพธ์นะคะ เราจะให้แสดงแบบไหนนะคะ ถ้าเราเลือก fill นะคะ fill ที่เราใช้นะคะเป็นสีฟ้านะคะ ยกตัวอย่างนะคะฟอนต์นะคะก็จะเป็นตัวหนา เราสามารถเลือก border นะคะก็คือการเลือกเส้นขอบได้นะคะเราสามารถเลือกเส้นขอบที่จะให้ผลลัพธ์นั้นแสดงนะคะ คลิกโอเคค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผลลัพธ์นะคะ เราก็จะได้ค่าที่มีเฉพาะค่าที่ซ้ำกันนะคะ ในรูปแบบที่เรากำหนดเองนั่นเองค่ะ Thank you.